มาแล้วตารางรับเงินบัตรคนจนเดือนพฤษภาคมได้ไม่เหมือนเดิมเช็คด่วนรับเงินเพิ่มเท่าไหร่วันไหนบ้าง สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะก็มาพบกันในวันที่9พฤษภาคม2564ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็เป็นตารางการรับเงินของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ก็มีการเปลี่ยน แปลงนะคะ จะได้รับเงินอะไรบ้างวันที่เท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข่าวสารกันค่ะ ก่อนรับฟังข่าวสารนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ ก็อย่าลืมนะคะ กดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆ กันเลยค่ะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนเกือบ 14 ล้านคนทั่วประเทศ เตรียมรับเงินเยียวยาโควิด -19 รอบที่ 3 จากโครงการเราชนะ สำหรับโครงการเราชนะจะจ่ายวงเงินเพิ่มเยียวยาเข้าบัตรจำนวน 2 งวด มูลค่ารวม 2,000 บาท เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยเมื่อมีการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มก็จะทำให้ตารางการรับเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนที่เหลืออยู่ของเดือนพฤษภาคม 2564 เปลี่ยนแปลงไปดังนี้ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 จะได้รับ 2 ความช่วยเหลือคือ 1. ค่าน้ำประปาฟรี100 บาทต่อครัวเรือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา ไม่เกินเกณฑ์ เดือนละ 100 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว 2. ค่าไฟฟรีไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว วันที่ 21 โครงการเราชนะจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติม 1,000 บาทงวดที่1ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินเยียวยาเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะงวดที่ 1จำนวน 1,000 บาท วงเงินดังกล่าวไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ แต่สามารถนำไปรูดหรือสแกนกับร้านค้าที่กำหนดได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน2564 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 1. เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 2. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และ 3. มีบัตรคนจน วงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาทจะโอนเข้าเป่าตังอิเล็กทรอนิกส์ ของบัตรและประมาณวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 จะสามารถกดเป็นเงินสดใช้ได้ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้รับโครงการเราชนะ จ่ายเงินเยียวยาเพิ่ม 1,000 บาทงวดที่ 2 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินเยียวยาเพิ่มเติม จากโครงการเราชนะเป็นงวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท วงเงินดังกล่าวไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ แต่สามารถนำเป็นรูดหรือสแกนกับร้านค้าที่กำหนดได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และนี่นะคะก็เป็นตารางรับเงินนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ คุณพ่อคุณแม่นะคะก็เตรียมรอรับเงินกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชนอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะ เอาไว้พบ กันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ